สวัสดีครับสองพระใหม่กับเน็กแฟนพระนะครับคลิปนี้ผมจะมารีวิวความคืบหน้าของเหรียญเม็ดแตงนะครับรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ซึ่งเหรียญรุ่นนี้จะเข้าพิธีพุทธาพิเศษด้วยนะครับในวันที่ 26 ธันวาคมนี้นะครับก็จะปลูกเสกพร้อมกับเหรียญรุ่นเจริญพรกลางนะครับแล้วก็เหรียญรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ชุดนำเลิกนะครับ เดี๋ยวมาชมคลิปของพี่ป๋องสุพรรณไปพร้อม ๆ กันครับ เล่งงานกันนะดูเลย สวัสดีครับทุกท่านครับ วันนี้จะพามาชมเหรียญเม็ดแตงเลือดสมณศักดิ์นะครับ ตอนนี้อยู่โรงงานนะครับ เพื่อจะนำไปเข้าพิธีวันที่ 26 ธันวานี้นะสวยดีครับ นี่เนื้อเงิน เออ ไม่เห็นเนื้อเงินเนื้อเงิน เหรียญเม็ดแดงครับสะทัดละน่ารักดี ยังไม่ได้เปิดจองเลยครับ ติ้งโนตนะครับ ผู้สร้าง จัดสร้างซื้อลิฟต์ถวายหลวงพ่อพัดนะฮะ ซื้อลิฟต์ก็คือลิฟต์ขึ้นเจมหาเจดีกลางน้ำนะครับปจำนวนสิบสิบท่านแล้วก็สูงสามชั้นนะฮะ แต่เนื้อเงินเสร็จแล้วนะครับนี่เนื้อเงินสวยๆเลยเสร็จแล้ว กำลังแพ็คไล่แพ็คอยู่ เนี่ย ครับเน็ตแตงสวยมาก เอาไปเข้าพิธีจะยังไม่ได้เปิดจองนะครับ รอ ติดตามผลงานของนะฮะผมเป็นผู้ การันตีก็เลยมาดู เดี๋ยวไปดูทองคำกำลังตี ทองคำร้อยเก้าสิบเก้าชุดนะครับ ส่วนนี้เป็นพี่แจ็คนี่เป็น ชุดลุ้นเนาะชุดลุ้นเนื้อเงิน 599 ชุดนะฮะเสร็จแล้ว ในลังน่าจะมีเงินสององค์มั้งเอ้ยห้าองค์ห้าองค์ห้าองค์โอ้โหทำไมแถมเยอะจังเนี่ยครับในเงินในในลังมีห้าองค์นะฮะชุดลุ้นนะครับรอรอรอรอเลยนะครับ ใครอยากได้นะครับนะครับ ยังไม่ได้เปิดจองทำเสร็จแล้วจะเปิดนะครับนี่ครับ มาดูนี่ผมมาดูผิวลุงด้วย พี่แจ๊คเขาเอาทองเหลืองนอกใส่ ผิวลงสวยจัง ฮะ เดี๋ยวไปลงยาอีก มีแต่งลงยามีหน้ากากนาโน โอ้โหนี่เหรียญปีจอนฮะ นี่ก็ยังไม่ได้เปิดนะครับ นี่ลองตีสอดไส้มาดู เอามาชมกันเฉยๆนะครับ ท่านท่าน FC แฟนเพจทุกท่านนี่ครับเหรียญปีจอสวยมากนะนี่ตีสอดไส้ว่าจะ ยังไม่รู้จะจัดรายการยังไงเลยเนี่ยจะแถมนอกลังในลังยังไงยังไม่รู้ นะครับ ฝีมือมากครับ ผมก็จะคัดสรรแต่โรงงานที่มีคุณภาพนะครับทำวัตถุมงคลออกไปให้สวยงามนะนี่เป็นเหรียญปีจอเนาะใครอยากดูเหรียญทองคำไหมครับกำลังตีเดี๋ยวพาไปดู ทองคำร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญเนาะอ้าวเดี๋ยวไปดูกัน อ่ะมาแล้วเอาไปชมหน่อยครับกำลังทำเลยธรรมดาเขาไม่ค่อยให้ชมกันอืม นี้นะาราบตอกโค้ดเหรออ๊บกำลังตีเลยนะครับ ที่นี่โรงงานเครื่องเยอะนะประมาณสิบกรัมว่าดูช่างก็รูปหล่อเปล่ายังไม่มีเมียด้วยครับ ทางคนนี้ ทองคำมันนิ่มร้อยเก้าสิบเก้าองค์ฮะร้อยเก้าสิบเก้าองค์เอาเลยหยิบครับทองคำนะสวยๆเลย เอ๊ะทองคำลงยาฮะลงยาสิบประกรรมมั้งครับลองช่างเดี๋ยวให้ช่างลองช่างให้ดูช่างดู น้ำหนักน่าจะประมาณสิบสิบกรัมกว่านะครับอ่ากำลังดีกำลังดี เปิดราคาเบาๆไม่ต้อง แพงน่า นี่ ครับ สวย ๆ เลย ไอตัว นี้ ไม่ตัด ปีกเหรอนะตัด สวยมาก วันนี้เสร็จอะทองคำเนอะเสร็จหมด พี่แจ็คเสร็จก็เอาไปส่งให้เจ๊สาวเลยเนาะทองคำนี่เสร็จแล้วจะส่งไปลงยาเลย นี่ลงยาหลังเป็นพัดยศก็ลงยาด้วยสวยเลยสวยไหมสวยไหม ช่างยังบอกสวยเลย ช่างยังจองเลย ขั้นตอนในการทำนะเราจะ QC ตลอดเลยนะครับ มีตำหนิไม่เอาเลยตีใหม่ นี่ตีทองแดงอยู่ เป็นเหรียญเม็ดแตงนะฮะ ลงมือก่อนเปิดจองครับ เป็นรุ่นเดียวรุ่นแรก รอดติดตามชมแล้วกัน รอติ้งโน้ตเปิด ตัวนี้ตีนำใช่ไหมตีจริงครับตีจริง อ๋อตีจริงนะ เครื่องเมื่อกี้ตีนำนะฮะนี่ตีจริงครับ นี่ดูช่างแล้วก่อนไหมช่างได้มาจากต่างประเทศนะครับ ดูทรงผมแล้วก่อนอ่าสวยๆเลยครับ นี่นี่เนื้อทองแดงนะฮะนี่ตีจริงแล้ว ตีจริงแล้วสวยมากเลย ตามผลงานนะฮะทีมงานสะพานบุญแล้วก็ปองสพันการันตี ชอบค่อยเล่นนะครับ ไม่ชอบผ่านเลยนะครับ พระหลวงปู่พัดมีเยอะหลายรุ่น ชุดนี้แถมเยอะ ยังยังไม่ได้เปิดจองเลยครับผู้ชมครับ ตอนนี้เราทำก่อนเพราะว่าทำน้อยอะ599 ลังนะครับ ขอบคุณมากคุณอดิศรนะ เสาโตครับ ทองคำก็สวยเงินก็สวยอะสวยจริงๆงานนี้งานแบบฝากผลงานเลยครับ ชุดลุ้นนะครับเอาไปเสกวันที่ยี่บหกเอาไปเสกวันที่ยี่บหกด้วย แต่ว่าน่าจะออกหลังปีใหม่ครับ จะออกเจริญพรกลางก่อนครับตามคิวนะครับ เจริญพรกลางสร้างพระใหญ่นะครับปลุกเสกพระประมาณ 300 รูปนะครับวันที่ 26 ใครว่างไปได้ปลุกเสกพระเนี่ยไม่มีใครใหญ่เท่าผมทำแล้วผมอยากจะเพิ่มความเป็นสิริมงคลให้แก่ ผู้ที่ได้ร่วมบุญมานะครับ ได้วัตถุมงคลอย่างทรงคุณค่านะครับ แล้วก็ในเป็นพระเกจินะฮะอายุร้อยกว่าปีนะครับ พระอริยะสงฆ์ห้าแผ่นดิน เป็นเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควนะครับท่านเมตตามากนะฮะหลวงปู่พัด ท่านก็ให้เราทำตามดำริที่ท่านสั่งเราก็ทำสำเร็จหมดแล้วนะฮะงานที่ทำเนี่ยผมจะตั้งใจทำ แล้วก็วันที่ 26นี้นะครับ พบกันที่วัดห้วยด้วนนะครับ มีอาหารเลี้ยงนะครับ ใครไปมีโรงทานนะครับ แล้วก็พระปลุกเสกนะครับ ทั้งหมดเข้าพิธีประมาณ 300 รูปนะครับ ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วนะครับนะฮะแล้วก็ลอง ไปชมวิธีกันเราจะมีการถ่ายทอดสดนะครับ ก็ใครไม่มีโอกาสได้ไปก็คอยติดตามชมผลงานนะครับ แล้วก็พิธีใหญ่นะครับหลวงปู่พัดจุดเทียนชัย หลวงปู่จือวัดเขาตะเงาะดับเทียนชัยนะครับ ได้เมื่อเช้าหลวงปู่มาฉันเช้าที่บ้านก็เลยนิมนต์ไว้เลยวันที่ยี่สิบหกเผอิญนิมนต์สมเด็จธงชัยท่านก็งานเยอะครับ ตั้งแต่ ตั้งกระเช้าเลยวันที่หกแกไม่ไม่ปีกตัวไปไม่ได้ ถ้าเกิดใกล้ ๆแกจะวิ่งไปให้ ทีนี้มันใช้เวลาการเดินทางเนี่ยสามชั่วโมงแล้วเขารับงานนิมนต์ไว้แล้วก็กลัวจะเสียชื่อก็เลยไม่เป็นไรครับ ท่านก็ให้กำลังใจแล้วก็ยินดีในการกระทำประโยชน์ให้แก่ ส่วนรวมและศาสนานะครับ ท่านก็ชมเชยมาก็ต้องขอกราบนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่เป็นแรงใจแล้วก็ เป็นแฟนเพจ FC ที่ร่วมบุญมา ขออนุโมทนากับทุกท่านนะครับ เหรียญทุกรุ่นที่สร้างนะออกไปรับรองครับสวยนะครับเหรียญเจริญพรกลางให้สวยแน่นอนนะฮะ เรียบร้อยแล้ว นี่ก็เลื่อนก็จะเสร็จแล้วนี่เอาดูหน้าช่างกันหน่อยนี่ช่างแจ็คช่างแจ็คช่างแจ็คครับ เต็มที่ครับคือผมเจอช่างมาเยอะนะ มีช่างคนนี้ที่ใจร้อยนะครับ พระ แกคัดออกหมดเลย มีตำหนิมีสีผิวเสียพี่แจ๊คคัดออกหมด อยากจะทำหลวงพ่อออกไปให้สวย นี่งานพุทธศิลป์เก่งมากนะช่างคนนี้ดูจับตามองนะครับนี่ตั้งใจทำเนี่ยก็มาดูงานนะครับ เดี๋ยวผมก็อยากจะให้ติดตามผลงาน เนี่ยเขาไม่ต้องใช้กล้องเขามีเลนดูนะครับ มีแว่นเป็นเลนเลย นะเก่งกับผมอีกผมต้องใช้กล้องส่องดูเลยเขาใช้เลนกล้องนะครับ ดู นี่เออคัดครับ คัดทุกองนะ QC ทุกองมีตำหนิไม่เอานะเครื่องเรามีเองตีใหม่ได้ใช่ไหมโธ่กลัวอะไร นี่ยังไม่เสร็จนะต้องไปจากนี่ก็ไปเจอเจ๊สาวนะครับ ไปเจ๊สาวอีกที คัดอีกลงยานะฮะ ออกแบบนะฮะสอมงคลศิลป์นะฮะกำลังแพ็คเจริญพรกลางอยู่ครับ น่าจะเร็วๆนี้เสร็จแล้วไม่กี่วันนี้ต้องเสร็จก่อน แล้วก็เดินทางนำพระไปเข้าพิธีนะฮะอย่างต่อโค้ดอยู่เลยเนี่ยอ๋อตัวนี้ ตัว ตัวลุ้น ชุดลุ้น นะครับ เลื่อนนะต่อโพสอยู่เลยครับสวย แน่เข้าพิธีทำเร่ง เอาเข้าพิธีให้หมดไม่ต้องห่วง โอ้ย นี่ครับ นี่ก็เป็นเนื้อเงิน นะฮะเม็ดแตงที่ แถมในลังลุ้นเนี่ยนะครับ จะมี5องค์ แต่5องค์เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับ มีลงยามีหน้าทองคำนะฮะเราก็อยากจะทำออกมาให้สวยนะฮะ ให้สวยอืมเงินนะวิ่งวิ่งเลย นี่เนื้อเงินนะฮะเพิ่งเสร็จ เสร็จหมดแล้วครับเดี๋ยวส่งไปที่เจ๊สาวทำการแพ็คแล้วเอาเข้าพิธี วันที่ วันที่ 26 นี้นะฮะสำหรับงานที่เสร็จแล้วก็กำลังแพ็คอยู่ เดี๋ยวผมว่าจะออกจากโรงนี้วิ่งไป ไปดูการแพ็คงานนะให้เรียบร้อยนะครับ ไม่ต้องห่วงนะครับการทำงานผมก็เต็มที่กับทุกงานฮะ ซ่อมก็คือซ่อมเสียก็ซ่อมหมดไม่ต้องกลัว ต้องให้ออกไปให้ดีนะครับพี่น้องไม่ต้องห่วงโอ้ยเหนื่อย ผลงานที่ออกไปนะครับ อย่างที่เป็นประจักษ์ต่อสายตา แล้วก็วัตถุประสงค์ที่ทำนะฮะถวายหมดทุกอย่างทำตั้งใจทำนะฮะใช้เท่าไหร่สมณศักใกล้เสร็จแล้วใช่ไหมครับเสร็จครับวันที่26เอาเข้าพิธีนะฮะแต่ก็น่าจะออกหลังปีใหม่นะครับ เป็น ชุดนำเลิกเพราะว่าต้องเจริญพานกลางเนี่ยออกไปก่อนนะครับ ไม่คงออกพร้อมกันก็จะยุ่งมากนะครับ เพราะว่าเฉพาะเจริญพรกลางเนี่ยวันงานก็น่าจะยุ่งยากก็จะแยกนะครับ แยกกันออก หลังจากนั้นก็หลังปีใหม่ก็จะออกอชุดเเลื่อนสมณศักดิ์ให้นะครับ ก็อดใจรออีกนิดนึงฮะผมต้องการความเรียบร้อยและความสวยงามนะฮะไม่อยากให้เสียหายหรือว่าออกไปไม่สวยหรือมีตำหนิหรือว่าทำแล้ว คือตอนนี้บอกตรงๆ นะเนื้อเงิน เนี่ย มีปฏิกิริยานะครับ มี มี มีด่างบ้างอะไรบ้างต้องไปล้างนะฮะล้างเพราะตีใหม่ก็ไม่ทันนะถ้าล้างออกมาสวยก็นั่นถ้าไม่สวยก็ต้องซ่อมกันนะครับ ก็ทุกอย่างนะครับที่เราทำเนี่ยเราเราตั้งใจทำนะไม่ต้องห่วงนะครับรับรองคุ้มค่านะฮะเออนอนน้อยมึนครับ ก็ไม่มีอะไรครับ วันนี้ก็อยากจะให้ชมผลงานนะครับ ความคืบหน้าเฉย ๆนะฮะ ชี้แจง พบกันวันที่ 26 ครับ ใครอยากไปร่วมบุญด้วยนะครับ เราก็พิธีครั้งยิ่งใหญ่ ใช้พระนะครับมาสวดพุทธมนต์เนี่ยนะครับ มนต์พิธีของเราจุดเทียนชัยตั้งแต่9โมงนะครับ สวดเสร็จแล้วก็เลี้ยงเพนพอเลี้ยงเพนเสร็จนำเงินถวายให้หลวงปู่พัฒ์สิบล้านนะฮะ แล้วก็ถวายรถตู้ รถตู้ให้กับโรงพยาบาลสวรรค์ประชารัฐอีกหนึ่งคัน แล้วให้สามาคม ตำรวจนะฮะสาขานครสวรรค์อีกหนึ่งคันนะฮะรถตู้ เพราะนั้นมาร่วมบุญกันครับนะใครว่างก็ไปกราบหลวงพ่อได้พระองค์ใหญ่ที่สร้าง ก็พระเจริญพรกลางที่จะเสกวันที่ 26 นี้ ครับเพราะนั้นขอเลเชิญชวนทุกท่านนะครับ ถ้าว่างเว้นก็ไปเที่ยวกันนะครับ แต่ก็ไม่อยากให้ไปเยอะ แต่ก็เอาเอรู้สึกจะเอาอสมอมา คอยตรวจนะเพราะเรียกแล้วนะครับ พระทั้งหมดร่วม 300 รูปนะครับ ไปดูพิธีใหญ่นะฮะสวดหลายบทนะฮะอยากให้เป็นสิริมงคลแก่วัตถุมงคลที่รุ่นแต่ละรุ่นที่เราสร้างเสกจะไม่เหมือนกันสักรุ่น แต่เสกจากหลวงพ่อพัดนะฮะแล้วก็พระเกจิอาจารย์ดังอีกหลายท่าน เพราะนั้นวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจนะครับ เป็นกำลังใจและเข้ามานะฮะเข้าใจในการทำงานนะฮะว่าต้องใช้เวลาขั้นตอนต่างๆ กว่าจะสำเร็จออกมาเป็นชิ้นงานแล้วก็ แล้วก็ต้องไปทำการพุทธาพิเศษนะก็ครบถือว่าเสร็จพิธีนำมอบให้แก่สมนาคุณแก่ผู้ที่ร่วมบุญมานะครับ นอกจากนั้นก็อ๋อไม่มีบุญได้ไปครับ ขอบคุณมากนะครับ ส่งจิตส่งใจไปก็ได้บุญเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ผมจะบุญที่ทำมานะครับ จะฟังแบ่งให้เลยนะครับแบ่งให้แฟนเพจ FC ทุกท่านนะครับให้ท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดจริงใดสมปรารถนา ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านสำหรับวันนี้ผมป๋องสุพันธ์สวัสดีครับขอโชคดีทุกท่านครับ